อนต์หรือตัวอักษร เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้กับงานออกแบบ ตัวอักษรมีหน้าที่สื่อความหมายในตัวของข้อความนั้นๆ และรูปแบบของตัวอักษรเอง ก็มีผลในการสื่อความหมายด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราต้องทราบลักษณะของตัวอักษรประเภทต่างๆ เพื่อให้งานออกแบบของเรานั้น มีความหมายในตัวมากที่สุดค่ะ โดยชนิดและรูปแบบของตัวอักษร มีดังนี้ ชนิดของตัวอักษร งานอินโฟกราฟิกที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นั้น มีทั้งเนื้อหาที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีทั้งสองอย่างปะปนกัน โดยเราจะต้องมาทราบกันว่า ชนิดของตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น มีชนิดอะไรกันบ้างนะคะ เริ่มจากภาษาอังกฤษ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีชนิดดังนี้ค่ะ ตัวอักษรแบบเซอร์ลีฟมีหัว ที่ตัวมีขา ตัวอักษรแบบเซอร์ลีฟเป็นตัวอักษรแบบดั้งเดิม นิยมใช้สำหรับพิมพ์เนื้อความ เพราะมีส่วนช่วยทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น เมื่อกวาดสายตาไปตามเนื้อหาส่วนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วฟอนต์เซอร์ลีฟจะเหมาะกับข้อความสั้นๆ อย่างเช่น การเน้นการย่อหน้าสั้นๆ ประมาณย่อหน้าเดียว หรือเอาไปใช้เป็นส่วนของหัวข้อ ตัวอักษรชนิดนี้จะให้ความรู้สึกที่ดูค่อนข้างเป็นทางการ จริงจัง มีสาระ ดูโออายิ่งใหญ่ หรือบางครั้งเหมาะกับงานที่โบราณหน่อยๆ ในงานออกแบบอินโฟกราฟิก การใช้ฟอนต์ชนิดนี้จะทำให้งานดูคลาสสิกมากขึ้น และนิยมใช้กับงานที่เป็นทางการค่ะ ตัวอักษรแบบแซนสลีฟไร้หัว ไร้ขา ตัวอักษรแบบแซนสลีฟจะตรงกันข้ามกับตัวอักษรแบบเซอร์ลีฟคือไม่มีเชิง เป็นตัวอักษรเรียบๆ เหมาะกับการใช้ในส่วนของหัวข้อค่ะ หากนำมาใช้ในงานออกแบบอินโฟกราฟิก ตัวอักษรแบบนี้จะให้ความรู้สึกที่ทันสมัย โมเดิร์นกว่า มีลูกเล่นเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นวัยรุ่นหรือเด็กรุ่นใหม่ คนหัวสมัยใหม่ ไม่วุ่นวาย หรือใช้ในงานที่มีความเป็นมินิมอลสูงค่ะ ตัวอักษรแบบสคริปต์ลายมือ ตัวอักษรแบบสคริปต์นี้ เป็นตัวอักษรที่เรียนแบบลายมือ มีขนาดเส้นตัวอักษรหนาบางแตกต่างกัน เหมือนเขียนด้วยดินสอหรือปากกาชนิดต่างๆ ตามแต่สไตล์ในการออกแบบ ตัวอักษรชนิดนี้ จะให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการ มีความเป็นอิสระและรู้สึกสนุกสนาน ตัวอักษรชนิดนี้ มักจะนิยมใช้ในงานที่ต้องการข้อความที่ดูเหมือนเป็นลายมือเขียนมากกว่าการพิมพ์ค่ะ เน้นความรู้สึกสบายๆ น่ารัก ต้องการความเป็นกันเองมากกว่างานแบบอื่นค่ะ หรือใช้กับงานที่ให้อารมณ์เคลื่อนไหว ผ่อนคลายก็ได้นะคะ ตัวอักษรแบบดิสเพย์หรือตัวอักษรแบบประดิษฐ์ ลักษณะเด่นของตัวอักษรชนิดนี้ คือแต่ละตัวอักษรจะถูกตกแต่งให้สวยงามและโดดเด่น บางตัวเกิดเป็นสัญลักษณ์ใหม่ ตัวอักษรชนิดนี้มีรูปแบบที่หลากหลาย และให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะ ตัวอักษรชนิดนี้ เหมาะกับการนำไปใช้พาดหัวเรื่องหรือหัวข้อค่ะ เน้นงานออกแบบที่ต้องการให้หัวข้อนั้นเด่น ตาตึงใจแก่ผู้พบเห็น สร้างความพิเศษให้กับข้อความนั้นค่ะ ตัวอักษรภาษาไทย ตัวอักษรภาษาไทย แบ่งออกเป็นหลายชนิดดังนี้ค่ะ ตัวอักษรแบบดั้งเดิม เป็นตัวอักษรแบบมีหัว ที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุด ซึ่งส่วนหัวของตัวอักษรนี้ เป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย ให้ความรู้สึกที่เป็นทางการ คล้ายๆกับตัวอักษรแบบเซอริฟของภาษาอังกฤษนั่นเอง ซึ่งตัวอักษรแบบดั้งเดิม นิยมนำมาจัดวางเป็นเนื้อหาในงานออกแบบอินโฟกราฟิก เนื่องจากเป็นตัวอักษรที่อ่านออกง่ายนั่นเองค่ะ ตัวอักษรแบบหัวตัด เป็นตัวอักษรแบบที่ไม่มีหัว ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบมีหัวโดยตัดหัวออก เหมือนเขียนด้วยปากกาคอแร้ง ตัวอักษรแบบนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ทันสมัย ซึ่งเสมือนกับตัวอักษรแบบแซนสรีฟในภาษาอังกฤษ ที่มักจะนิยมใช้ตัวอักษรนี้ กับงานที่ดูร่วมสมัยและเป็นสากลมากกว่าค่ะ ตัวอักษรแบบลายมือ ตัวอักษรแบบลายมือ จะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งตัวอักษรแบบนี้ เหมาะกับงานที่ไม่เป็นทางการ อิสระ ดูสนุกสนานและไร้กฎเกณฑ์ เหมาะกับงานที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเปรียบได้กับตัวอักษรแบบสคริปต์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะ ตัวอักษรแบบคัดลายมือ หรือที่เราเรียกกันว่าแบบอารักเป็นแบบตัวอักษรที่เกิดจากการคัดลายมือ ด้วยปลายปากกา ลักษณะจะมีหัวแหลม เช่นปากกาขนนก ตัวอักษรชนิดนี้ จะแสดงถึงความที่เป็นทางการ ให้ความรู้สึกถึงพิธีรีตองแบบไทย ๆ นอกจากนี้ ตัวอักษรยังให้ความรู้สึกถึงความเคารพ และให้เกียรติกัน ซึ่งเราอาจจะเห็นฟอนต์ชนิดนี้ ในงานอินโฟกราฟิก ในลักษณะของการสรุปเนื้อหาสำคัญ ที่เป็นงานมงคลต่าง ๆ เป็นต้นค่ะ ตัวอักษรแบบประดิษฐ์ เป็นตัวอักษรที่ดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับงานต่าง ๆ ที่ต้องการออกแบบ ทั้งนี้ยังต้องคงความสะดุดตา น่าสนใจ ตัวอักษรที่เป็นแบบประดิษฐ์ ให้ความรู้สึกที่หลากหลาย แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนำไปใช้ในงานอินโฟกราฟิกแบบใด จัดวางแบบใด เพื่อให้กลมกลืนและสื่อความหมายในงานออกแบบอินโฟกราฟิกของเรานั่นเองค่ะ ตัวอักษรชนิดนี้ ก็เหมือนกับตัวอักษรดิสเพย์ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ นอกจากชนิดของตัวอักษร ที่เราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานออกแบบอินโฟกราฟิกของเราแล้วนั้น รูปแบบของตัวอักษรเอง ก็จะทำให้งานอินโฟกราฟิกของเรานั้น มีความเฉพาะตัว โดดเด่น และสะดุดตาเช่นเดียวกัน เรามาทำความรู้จักตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ กันเลยค่ะ ตัวเส้นหนา เป็นตัวพิมพ์ที่มีเส้นหนา จะทำให้งานออกแบบดูมีน้ำหนักมากขึ้น นิยมใช้ในการพิมพ์หัวเรื่องหรือหัวข้อ หรืองานที่ต้องการจุดเน้น นอกจากนั้นยังมีตัวอักษรที่มีรูปแบบที่หนามาก หรือหนาพิเศษ รวมถึงตัวกึ่งหนาด้วยค่ะ ตัวพิมพ์เนื้อเรื่อง เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวอักษรชนิดนี้ทำขึ้นสำหรับใช้อ่าน จึงเหมาะสมในงานในส่วนที่เป็นเนื้อหามากที่สุดค่ะ ตัวเอ็นเป็นตัวพิมพ์ที่เอ็นไปทางขวาทำให้ดูนุ่มนวลใช้พิมพ์ข้อความที่มีจำนวนตัวอักษรมาก หรือข้อความที่ต้องการเน้นค่ะ นอกจากทั้ง 3 รูปแบบแล้ว ยังมีรูปแบบตัวอักษรในรูปแบบอื่น เช่น ตัวเส้นหนัก เป็นตัวพิมพ์ ที่มีเส้นหนา น้อยกว่าตัวเส้นหนา ตัวเส้นบาง มีความบางกว่าตัวพิมพ์เนื้อเรื่องทำให้ตัวหนังสือบาง ตัวโยเป็นตัวพิมพ์ที่ไม่ตั้งตรง แต่เอ็นไปทางซ้าย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ เพราะขัดกับธรรมชาติในการอ่านค่ะ ตัวแคบ เป็นตัวพิมพ์ที่บีบในแนวนอน ทำให้ดูเป็นตัวอักษรที่กว้างน้อยกว่าปกติ ตัวกว้างเป็นตัวอักษรที่มีความกว้างมากกว่าปกติค่ะ ซึ่งในแต่ละรูปแบบนั้น ก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ต้องการความเด่น เน้นข้อความสำคัญ อาจเลือกเป็นตัวหนาหรือตัวเอียง ให้สะดุดตา ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ตัวอักษรในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงการเน้นย้ำถึงประเด็นหลัก ใจความสำคัญ หรือบทสรุปของเนื้อเรื่อง เพื่อสร้างความสะดวกให้กับผู้อ่าน และยังช่วยเน้นจุดสำคัญในขณะที่ผู้อ่านกำลังอ่านอย่างละเอียดอีกด้วยค่ะ อีกทั้ง การเลือกรูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม จะทำให้งานอินโฟกราฟิกของเรานั้น น่าอ่าน สะดุดตา และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ